มีก็เลียวลมลมหาสกลงตั้งมนจอเอขึ้นไหนจึง อันเคยเลยได้มีใจก็เลียวยอันมีเพยอันที่หมดเป็นลองตั้งอบอุ่นใจตั้งหาสู่จงได้เป็นนางไลหาขึ้นข้างในสั่งสู ลับอำนอนเยาอุปอน้องเศร้ายิ่มจำในมาไวไวลูกใจเขาเปิดอยู่น้องเงยเลือดสิสูนองนังในอบีพอจังโมฮิตเฮาเฮาสายเอาตูปิงเสลยมาไวไวลูก มาเตรียมจอมกันเฮาอันที่นอนใจปอแล้วปังลูกมีก่อนเร็วลำลำหาสักลองตั้งมุนเกี่ยวใจ ขึ้นไหนจึงอันขลังแต่มีใจก่อนเร็ว Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, baby. I'ma let you do your thing. gonna tell ya my secret to your pillow, cause I know you want it. me for my แต่พอถึงมือพวกมึงเลิกใจอำลับอำนอนเยาอุปน้องเศร้าหิมจำในมาไวๆลูกใจเขาเปิด sang một hit hơn hơi sai yêu tu biết Jojo.